ครับ สวัสดีครับทุกท่านได้ยินเสียงชัดเจนแล้วนะครับ เริ่มด้วย ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยบันเด็ลูกจ้าง พศ2519นะครับ อันนี้พูดถึงบัเฑน็อย่างเดียวนะครับ แต่ลูกจ้างคือใครอย่างไร ให้ไปดูที่ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พศ2500 สามสิบเจ็ดนะครับ แสดงว่าระระเบียบนี้มีมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแต่ ระเบียบกระทรวงการคลังเนี่ย ปีสามเจ็ดนะครับ แต่ก่อนหน้านั้นก็มีระเบียบก่อนก่อนปีสามเจ็ดอีกก็คือน่าจะเกิดก่อนปีหนึ่งเก้านะครับมันจะมีผลให้ เราต้องเข้าใจว่าลูกจ้างมีที่มาอย่างไงก่อน มันก็ เขาก็มาเขียนไว้ในบำเหน็จแล้วนะครับ บำเหน็จลูกจ้างนะครับ คือระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างเนี่ย บำเหน็จลูกจ้างเนี่ยมันจะมีห้าห้าอย่างคือบำเหน็จปกติ บำเหน็จปกติกรณีถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการบำเหน็จพิเศษ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษรายเดือน และบำเหน็จตกทอดนะครับ เหน็จตกทอดนี่คงจะมีมาทีหลังนะครับ ถ้าโดยละเอียดแล้วต้องไปดูที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างปีพศ 2519 ฉบับที่ 8 นะครับ มันฉบับที่ 8 เนี่ยจะมีบทนิยามเพิ่มบทนิยามขึ้นมา ในข้อ 3 ว่าลูกจ้างบำเหน็จปกติหมายความว่าอะไรนะครับ เช่นบำเหน็จปกติ หมายความว่าค่าตอบแทนลูกจ้างประจำที่ออกจากงาน เนื่องจากทำงานมานานจ่ายครั้งเดียว ส่วนรายเดือนก็จ่ายเป็นรายเดือนนะครับ ส่วนบำเหน็จพิเศษนะก็ต้องมีเหตุพิเศษ คือลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว ได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ อันนี้ผมพูดรวดเดียวเลย คือนอกจากจะเป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างอะไรแล้ว ประชาชนธรรมดา เมื่อมีเหตุ อันตรายเนื่องจากโดนประทุษร้ายอะไรเนี่ย เขาก็มีกฎหมายแยกออกไป ถ้าลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว อยากจะได้เงินอันนั้นก็ได้ แต่ว่าต้องต้องไม่เอาเงินอันนี้นะครับ ก็คือมีสิทธิ์เลือกนั่นเอง แต่คนธรรมดาไม่มีสิทธิ์มาเลือกตรงนี้นะครับ เพราะไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวคือพูดรวมกันไปเพื่อเข้าใจในครั้งเดียวเลยนะส่วนบำเหน็จพิเศษรายเดือน ก็หมายความว่าเงินที่จ่ายแก่ลูกจ้างประจำ ที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจ และแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลย ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนนะครับ ส่วน ส่วนเหตุบาเหน็จปกติเนี่ย ซึ่งจะเป็นเคสกรณีที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือปกตินี่แหละ ปกติเนี่ย จะได้บำเหน็จเมื่ออยังไงนะ ก็คือลาออกนั่นเอง ลาออกนะครับปลดออกนะครับ มีกรณีเดียวกรณีเดียวที่ไม่ได้ก็คือ โดนไล่ออกนะครับ แต่ปลดออกนี่ได้ เหตุที่ปลดออกนั้นก็คือพืชชั่วพืชไรเนี่ย แต่ไม่ถึงกับไล่ออกนะครับปลดออกได้อยู่ ส่วนเหตุที่ปลดออก มีหลายกรณีก็คือต้อง เขาก็จะล้อว่าลูกจ้างประจำนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร ถ้าขาดคุณสมบัติในภายหลัง ก็จะก็จะถูกปลดออกนะครับมีมีมีอะไรบ้างนะครับ ก็ไปดูที่ข้อข้อข้อแปดไอระเบียบข้อ ระเบียบฉบับที่แปดนะครับ จะบอกโดยละเอียดว่ามีมีอะไรบ้าง นะครับเช่น เช่นเป็นอยู่ๆก็ไปเป็นนักการเมืองอยู่ๆก็ โดนฟ้องล้มละลาย อยู่ๆก็ ไปไปไปสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรทำนองนี้แหละครับ ก็คือเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัตินะครับ จึงจึงโดนปลดออกนะครับ แล้วก็ให้ออกกเกษียณตายเห็นไหมครับ แล้วก็ต้องมีเวลาทำงานเนี่ยหนึ่งปีบริบูรณ์ไม่รวมทวีคูณนะครับ ถึงจะได้บำเหน็จตามปกตินะครับ แต่การนับเวลาทำงานก็มีบทนิยามมาอีกว่า ให้นับเฉพาะเวลาทำงานโดยได้รับค่าจ้างนะครับ แล้วก็เพิ่มวันทวีคูณออกไปวันทวีคูณส่วนใหญ่จะได้จากการมีประกาศกฎอายการศึกและไม่ใช่กฎอายการอายการศึกอย่างเดียวนะครับ จะต้องมีมติคณะมนตรีด้วยว่าให้ให้ให้ได้บำเหน็จ ถ้าข้าราชการก็เหมือนกับข้าราชการด้วยแหละครับ ว่ามีให้นับเป็นวันทวีคูณ จะต้องมีมติคอรมอให้นะครับ เพราะกฎอยการศึกนั้นบางทีก็ประกาศไปทั่วประเทศ แต่ว่ามติคอรมอเขาก็จะให้เฉพาะ คนที่ไปออกศึกส่วนหน้าเท่านั้นแหละส่วนใหญ่จะให้อย่างแบบนั้นนะครับ แต่ก็ต้องต้องดูด้วย เพราะฉะนั้น เวลาเราตรวจว่าใครได้วันทวีคูณอะไรเนี่ย เขาแนบประกาศกฎอีการศึกด้วย แล้วก็ต้องมีมติคอรมอด้วย นะเราต้องเอามติคอรมอมา มาดูด้วยว่าเขาให้หรือไม่ให้นะครับ เวลาตรวจเพราะบางทีเนี่ย คนตรวจบางทีก็เกิดไม่ทัน บางทีมันสิบปียี่สิบปีมาแล้ว หรือว่ายังไม่ได้รับราชการก็ไม่ได้เห็นว่ามติคอรมอมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยครับเขาจะบอกไว้นะครับ แล้วก็ตัดเวลาทำงานที่ ไม่ได้รับค่าจ้างนะครับด้วยนะครับ อันนี้สไลด์ผ่านไปหลายครับ ตัดเวลาทำงานที่ ในระหว่างใช้กฎอายการศึกนะครับเวลาด้วยตัดเวลานะครับ คือในระหว่างกฎอายการศึกนั้นน่ะ มันก็มีวันลา มีอะไรด้วย อันนี้ต้องเข้านิยามนะว่าได้แล้ว ถึงจะเอามานับนะครับ ดูตรวจดูวันลาด้วย ว่าเขามีวันลาเท่าไหร่ อะไรเท่าไหร่เพื่อจะนับเวลานะครับ นับให้ถูกนะครับ วิธีคำนวณเขาก็มีนะครับ เนี่ยครับ สไลด์ที่หกแล้วนะครับ ที่หกนะวิธีการคำนวณเนี่ย ก็คือค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วยจำนวนเดือนทั้งหมดแล้วก็หารด้วยสิบสองซึ่งก็คือปีทำให้มันเป็นปีนั่นแหละครับ แต่เขาใช้สูตรโดยละเอียดเขาไม่ได้นับปีคือนับเดือน แล้วหาร12เอา ก็จะได้เป็นบำเหน็จนะครับ ถ้ามีเศษก็ปัดทิ้ง อันนี้คือวิธีการคำนวณนะครับ บำเหน็จถึงบำเหน็จใน กรณี ปกติ ถ้าถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการนะตามข้อ 9 นะครับ ทำงานเป็นลูกจ้างประจำไม่น้อยกว่า 1 ปี ถึงจะมีสิทธิ์ แล้วก็ตายเมื่อไม่ได้ความตายที่ไม่ได้เกิดขึ้นนั่งจากการบรรพุชั่วอย่างร้ายแรงนะครับ อันนี้ก็มีกรณีที่ว่าไป ลูกจ้างประจำอ่ะเคยเคยมีนะ ผมเคยพบก็คือไปค้ายาแล้วก็ถูกวิสามันอะไรในทำนองนี้แหละครับ ตายในระหว่าง อย่างนี้เขาคือเขาเรียกปะพผู้ช่วยอย่างร้ายแรงนะครับ ค้ายาแล้วก็ต่อสู้กับ เจ้าหน้าที่แล้วก็ตายอย่างเงี้ย อย่างนี้ไม่ได้นะครับ ก็จ่ายบริเวณปติแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับพวกเราเนี่ยผมอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่า บำเหน็จไม่ว่าจะเป็นบำเหน็จบำนาอะไรเนี่ยไม่ใช่มรดก เพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ใช่มรดกแล้วเนี่ยถ้าอยากให้มันเป็นมรดก เนี่ยก็ต้องเขียนเป็นพิเศษก็คือว่าบำเหน็จปกติจ่ายแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึงว่าบางที เรื่องมรดกนะเขาอาจจะทำพินัยกรรมอะไรนะถ้าถ้าเป็นมรดกจริงเขาจะต้องทำพินัยกรรมได้ ว่ายกให้คนโน้น ยกให้คนนี้ ยกให้ ให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกไม่ได้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่ทายาทอะไรเลย ยกได้ แต่บำเหน็จปกติเนี้ยมันเป็นเงินของทางราชการที่จะจ่ายให้กับทายาทนะครับ คือทายาทที่ แท้จริงตามกฎหมายนะครับ ก็คือจะได้นี้ไปก็คือ ราชการก็ต้องไปแสวงหาว่าใครเป็นลูกใครเป็นภรรยาที่แท้จริงเลือจริงอันนี้เนื่องจากเขาตายไปแล้วนะครับ เราต้องไปสืบหา ส่วนคนที่ได้มรดกอื่นๆของเขาอ่ะ เนื่องจากเขาทำที่ในกรรมไว้ก็ได้ แต่เนื่องจากเงินก้อนนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่มรดก จึงเขียนพินัยกรรมไว้ไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็แสวงหาทายาทตามกฎหมาย แม้ว่าทรัพย์สมบัติจริง ๆเขาไม่ได้ยกให้ก็ตามนะครับ แต่ในทางทางราชการแล้ว เราต้องหาทายาทจริงๆ ตามกฎหมายนี้ให้ได้ แล้วก็จ่ายไปตามมรดกนะครับ แล้วก็จ่ายตามสัดส่วนมรดกเห็นไหมแต่จ่ายตามจ่ายตามสัดส่วนของเงินมรดก ไม่ใช่หมายความว่าสิ่งนี้คือมรดกนะครับ แต่ว่าอันไหนที่มรดกจริงๆเขาให้อย่างไง เราก็ตามเส้นทางนั้นไปนะครับ อย่าสับสนนะครับว่าใครจะบอกว่านี่คือมรดก นี่ไม่ใช่มรดก แต่ใช้คุณบัตรของการเป็นมรดกนั้นมาจ่ายนะครับก็คือบัเฑิ็พิเศษเนี่ย ตามข้อ11 12เนี่ยเป็นลูกจ้างประจำเหตุทุพพลภาพเขาก็จะมีอัตราบอกว่าจ่ายกี่เท่า ตายจ่ายกี่เท่านะครับ ก็เป็นไปตามเรียบนี้นะครับ เราจะได้ได้รับในชีวิตประจำวันน้อยเนื่องจากลูกจ้างประจำนั่นนะรับวันจะลดน้อยลง เพราะว่ามันเขาไม่ได้ไม่ได้มีเพิ่มนะครับ ก็เลยเหตุการณ์นี้แต่เผื่อท่านได้รับ หน้าที่ให้คำนวณให้อะไร หรือว่าต้องมีมีญาติพี่น้องหรือคนมาปรึกษาเนี่ย เนื่องจากก็ยังลูกจ้างประจำก็ยังยังมีอยู่ ยังไม่ได้หมดไปจากระบบราชการนะครับ เขาอาจจะมาถามได้นะก็ต้องบอกว่าเเหตุต่างๆ นั้นได้เท่าไหร่ได้กี่เท่าได้อะไรก็ต้องเอา เอาระเบียบเอากฎหมายมากางดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผม ผมบรรยายเฉพาะหลักๆ เพื่อให้ไปเปิดอ่านได้นะครับนี่แล้วก็ ระเบียบกระทรวงทางฉบับที่8เนี่ย ก็จะเป็นการขยายความนะครับ เพิ่มบทนิยามเห็นไหมครับ บอกว่า บทนิยามว่ารายเดือน หมายความว่า เงินตอบแทนที่ที่จ่ายเป็นรายเดือนนะครับบนเด็กพิเศษก็จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำที่ประสบอันตรายนะ ก็จ่ายเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยรายเดือน มีรายรายวันรายเดือนนี่เป็นเป็นสิทธิ์ได้รับบำเห็จปกติ ะมีเวลารับราชการตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป อันนี้ปกติเลย แต่ถ้าลาออกก็ได้ แต่แต่มีเวลาทำงานถึงนะครับถึงคือครบยี่ห้าแล้วก็ลาออกได้ ก็ได้จะได้บำเหน็จรายเดือนตามปกตินะครับ ก็ทำงานถึงสิ้นปีงบประมาณ2552เป็นต้นไป แล้วก็ประสงค์ คือมีความประสงค์ด้วยนะครับ ความประสงค์นี้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับอยู่ๆมีเหตุการณ์ว่าอยากต้องการใช้เงินเดือน เงินโดยด่วน อยากเปลี่ยนบำเหน็จรายเดือนเป็นเป็นก้อนครั้งเดียวอันนี้ไม่ได้นะครับ คืออย่างไหนก็อย่างนั้นตลอดไปนะครับ แล้วก็เป็นสิทธิ์ของลูกจ้างประจำนะครับแล้วก็ยังได้สิทธิ์บำเหน็จพิเศษเมื่อได้รับอันตรายตามปกติอย่างที่ผมเล่านะครับ คือจะรับอย่างประชาชนทั่วไปก็ได้ แต่ต้องเลือกเอานะครับ ก็ ทำงานถึงสิ้นปีงบประมาณพศ2552เป็นต้นไป แล้วก็ประสงค์จะขอรับเป็นบำเหน็จพิเศษรายเดือนนะฮะ ต้องมีความประสงค์ด้วยนะครับ เพราะ เราเองก็ ถ้าไม่มีความประสงค์ข้อนี้ เดี๋ยวเขาจะมาโวยวายทีหลังว่าเราเป็นคน คัดเลือกให้เขาเอง เป็นคนเลือกให้เขาเอง เขาไม่ได้มีความจำนงแบบนี้แบบนี้ เขาอยากได้เป็นเงินก้อน อะไรเงี้ย มันจึงจะต้องมีแสดงความประสงค์ด้วยนะครับแบบฟอร์มนี้อย่าลืม เขาต้องประสงค์ด้วยนะครับ อย่าไปเลือกให้เขาครับเนี่ยครับระเบียบบำเหน็จลูกจ้างเห็นไหมว่าต้องแสดงความประสงค์ด้วยเป็นรายเดือน ก็แสดงว่าเราไม่ต้องคิดเลย แสดงว่าต้องมีแบบฟอร์มอะไรให้กรอกนั่นแหละ ว่าแสดงความประสงค์อย่างไง วิธีการแสดงความประสงค์ต้องทํำยังไงนะครับ อย่าไปเลือกเขานะครับต้องเลือกก่อนที่จะรับเงิน ถ้าได้รับเงินไปแล้ว เปลี่ยนใจไม่ได้ไหมแม้ว่าเขาได้รับไปแล้ว เพียงครั้งเดียว เนื่องจากเข้าใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็คราวนี้ก็จะเป็นเรื่องโกลาหลนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ แบบแสดงความประสงค์ต้องมีครับ แล้วก็ระเบียบกระทรวงคลังเนี่ยสิทธิ์บำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ลูกจ้างได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือออกจากงานจนกระทั่งถึงแก่ความตาย ตายเมื่อไหร่ก็ก็หมดนะแต่เขาจ่ายทุกเดือนนะจนกว่าจะถึงแก่ความตายนะครับ อันนี้ กำไรขาดทุนอยู่ที่นี่ครับ ถ้า ถ้าอยู่นานก็ก็จะได้ไปเรื่อย ๆ นะครับ เนี่ยก็คือเป็นจุดตัดสินใจ ก็จะมีคนมาเปลี่ยนใจในภายหลังซึ่งไม่ได้ แต่ว่าเขาก็ต้องมาปรับทุกข์ว่าเขาอยากได้เงินก้อน ตอนนี้มีเหตุจำเป็นแบบนู้นแบบนี้ เนื่องจากป่วยคิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานอะไรทั้งนองนี้ หรือว่าลูกอยากจะซื้อบ้านซื้อที่อะไรมีความจำเป็นอย่างมากอะไรเงี้ยครับ ก็เคยมีเคยเจอคนแบบนี้คิดว่า อยากจะเปลี่ยนใจในภายหลัง ซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ เพราะในขั้นตอนของชีวิตเนี่ย คนก็ไม่รู้ว่า มันจะราบรื่นตลอดไป สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวไปตลอดอยู่ ๆ มาป่วยภายหลังก็ได้นะครับ เพราะว่ามันมีบางคนที่ว่า อายุเกินหกสิบแล้วเพิ่งจะรู้ว่าเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยมีครับ มีนะครับ มาทราบภายหลังไม่ได้ทราบตอนตอนอายุน้อยๆนะนี่ ก็ บันเด็จลูกจ้างฉบับที่แปดนะก็คือการนับเวลาทำงานก็นับเป็นจำนวนเดือน ถ้ามีหลายระยะก็นับรวมก็คือเว้นวักด้วย วันนับนับรวมโดยคิดเป็นเก้าสิบวัน เศษของเดือน ให้นับถึงนับถึงสิบห้าวันเห็นไหมคือเกินสิบห้าวันไปนิดนึงก็ ก็ถือว่าถ้าถ้าไม่ถึงปัดทิ้งถ้า ถ้าเกินมานิดหน่อยก็ บวกเป็นถือว่าเป็นหนึ่งเดือนเนี่ย อันนี้เขามีวิธีคิดไว้แล้วเขากลัวเราคิดผิดนะเพราะนั้นเออผมบอกไว้แล้ว ถ้าเราคิดผิดนี่ไม่ได้นะครับ เพราะว่าเขามีระเบียบไว้เด่นชัดเลยนะครับ ห้ามคิดผิดโดยเด็ดขาด ถือว่าเป็นประมาทบอกแล้ว ในเรื่องประมาทเลอเล่ออย่างร้ายแรงก็คืออันนี้แหละครับเนี่ย ถ้าคิดผิดก็คือประมาทเลอเล่อนะครับเพราะว่าเขามีแบบให้เรียบร้อยแล้ว มีวิธีคิดให้เรียบร้อยแล้ว เพราะนั้นคิดผิดไม่ได้ เห็นไหมว่าก็คือในฉบับที่แปดเนี่ยก็ย้ำอีกทีว่าบำเหน็จปกติ ก็คือค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณจำนวนเดือนหารด้วยสิบสองเห็นไหมก็คือแปลงเดือนเป็นเป็นสิบสองเนื่องจากจะนับเป็นปีเลยก็ไม่ได้เห็นไหมมันจะมีเว้นวรรคไงครับ ช่วงทีลาช่วงที่ไม่ได้รับเงินเดือนช่วงอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นเป็นแหว่งไปไงครับถ้านับเป็นปีผลประโยชน์ก็จะตกอยู่แต่คนได้ แต่ว่าเนื่องจากราชการก็แหม เหลือเกินก็คือเอาเป็นเดือนละกัน แล้วก็หารสิบสองเอาเองเห็นไหมแล้เขานับเวลา นับเป็นแบบโอ้เป็นรายเดือน เป็นรายวันแล้วมาคิดเป็นเดือน คิดเป็นปีทีหลังเลย เขาเรียกว่าละเอียดละออนะครับ แล้วก็บำเหน็จรายเดือนอก็เป็น คราวนี้มันมีอันใหม่แล้วก็คือบำเหน็จรายเดือนเนี่ย เป็นค่าจ้างสุดท้าย เดือนสุดท้าย คูณด้วยจำนวนเดือนหารสิบสองแล้วยังหารอีกห้าสิบนะ ก็คือได้เงินมาเท่าไหร่เราก็หารอีกห้าสิบนะครับนี่ครับบำเหน็จรายเดือน อันนี้เรื่องใหม่แล้วก็คือ เนี่ย หาร มา เอามาหารห้าสิบทีหนึ่งค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณหกนะแล้วก็ถึงยี่สิบห้าเท่าหารด้วยห้าสิบ อันนี้มีคนทำเป็น Excel อันนี้ไม่ไม่ยากนะครับ ก็คือว่าสูตรพวกเนี้ยมีคนนำเป็น Excel เรียบร้อยแล้ว เอาไปเข้าสูตรแล้วคำนวณมาได้เลยนะครับ Excel ก็มีอยู่ที่ผมนะครับ มาขอได้ถ้าใครสนใจ เป็นเขาทำเป็น Excel เรียบร้อยแล้ว บางทีคิดเลขไม่เก่งไม่อะไรเนี่ย มีสูตรเรียบร้อยนะครับทำไว้ เพียงแต่เรารู้ว่าที่มาประมาณนี้แล้วกันเนี่ยนะเพื่อต้องการจะคิดจริง ๆ ว่ามันเป็นยังไงเราจะได้นึกออกนะครับเห็นไหมกรณีวิวัฒหน้าที่ตาม ที่กระทรวงกลาโหมกำหนดใช่ไหมเขาก็มีกรณีไว้ เนื่องจากว่า มีคนที่ได้ จากคำสั่งกระทรวงกลาโหมเยอะบางทีก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ทหารอย่างเดียว อาจจะมีพลเรือนหรืออะไรมาเกี่ยวข้องด้วย แต่ถ้าอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ก็คือว่ากระทรวงกลาโหมกำหนดไว้ก็ได้เหมือนกันนี่ฉบับที่เก้า อันนี้ฉบับที่เก้านี่เพิ่มสาระสำคัญว่าบำเหน็จตกทอดใช่ไหมรู้แล้วบำเหน็จตกทอดเนี่ยมันมาจากฉบับที่เก้านี่เองใช่ไหม เนื่องจากเหตุการณ์นี้ก็ เขาเห็นว่า ฝ่ายข้าราชการได้บำเหน็จ ได้บำเหน็จตกทอด เขาก็อยากได้บ้างใช่ไหม ก็คือลูกจ้างเนี่ยเขาก็มีนายกสมาคมมีอะไร มีหัวหน้าของเขานะครับเขาก็มาขอจนได้นะครับ หัวหน้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ก็ คนกรมบัญการของเรานี่แหละ เป็นคนเป็นคนขอเป็นคนขอให้ได้ด้วย เนี่ยก็กลายเป็นบำเหน็จ บำเหน็จผู้จ้างนะคือได้หลังจากข้าราชการได้นะครับ ก็บำเหน็จเขาลูกจ้างเขาก็อยากได้เขาก็เขาก็ทำระเบียบทำอะไรมาก็คล้าย ๆกันว่าว่าได้สิบห้าเท่าของบำเหน็จ บำเหน็จรายเดือนบำเหน็จพิเศษ รายเดือนแล้วแต่กรณีนะครับเราก็ได้ตามนี้ คือถ้าใครได้รายเดือนเนี่ย ก็คือมีสิทธิ์ได้หมดได้สิบห้าเท่า แต่จะมากจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบำเหน็จรายเดือนว่ามันมีเท่าไหร่ก็ได้ก็ได้จริงๆก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เห็นไหมคราวนี้ในบำเหน็จตกทอดเนี่ย ได้อย่างไรก็คงจะล้อเดือนล้อเหมือนข้าราชการนั่นแหละครับบำเหน็จตกทอดนะครับ ก็คือบิดามารดาหนึ่งส่วน คู่สมรสหนึ่งส่วน บุตรสองส่วนอ่า อันนี้มีมีคำอธิบายเพิ่มเติมอย่างหนึ่งก็คือ คู่สมรสเนี่ยนะครับ คือเนื่องจากบำเหน็จทุกอย่างนะบำเหน็จบำนาญอะไรเนี่ยไม่ใช่สินสมรสไม่ใช่สินสมรสนะครับ เพราะถ้าเป็นสินสมรสแล้วเนี่ยคู่สมรสจะเอาไปครึ่งหนึ่งทันทีนะครับ อันนี้แต่ว่าคู่สมรสนั้นนะก็เหมือนกับเป็นทายาทคนหนึ่งนะครับ ก็คือมารับส่วนแบ่ง เท่าๆกับลูก เท่าๆกับบิดามารดาของสามี่ะครับก็คือมีสิทธิ์ได้บำเหน็จตกทอดอันนี้ไปนะครับแม่บุตรสามคน ก็ได้ไปสามส่วนก็คือเป็นตามส่วนๆนะครับ แต่จริง ๆ แล้วคู่สมรสก็ได้ได้เยอะได้เยอะสุด เพราะว่า เขาเขาได้เลยหนึ่งส่วนคู่สมรสได้เลยหนึ่งส่วน บิดามารดาเนี่ย คือรวมกันได้หนึ่งส่วนนะเพราะเขาเขียนว่า บิดามารดาเห็นไหมก็คือ เอาส่วนเดียวเนี่ยไปแบ่งกันนะบุตรบุตรได้สองส่วน บุตรได้สองส่วนนี่ก็ถ้าเป็นบุตรคนเดียวน่าจะได้เยอะนะครับ แต่ถ้ามีเป็นบุตรสามคนเห็นไหมกลายเป็นว่าสามคือแบ่งเป็นสองส่วนแล้วก็สามคนรู้สามคนหารนะครับ แต่คู่สมรสเนี่ย หารหนึ่งเลยนะครับ ไม่หารสองครับเพราะคู่สมรสนั้นมีคนเดียวนะ ตามกฎหมายนะคู่สมรสนี่ตามกฎหมายนะ ตามทะเบียนสมรสเลย คือได้หนึ่งส่วนไปเลยนะครับ แล้วก็ถ้ากรณีที่เดี๋ยวนะไม่มี ไม่มีทายาทนะครับ แต่ จ่ายให้แก่บุคคลที่ไม่แสดงเจตนาต่อสรกาศเออไม่ใช่จ่ายบุคคล ซึ่งตายแสดงเจตนาไว้นะครับ อันนี้เหตุการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นคือที่ ที่กรมการเนี่ยก็เป็นคนดูแลกฎหมาย อันนี้อยู่นะครับ ก็ก็จะมีกรณีที่ว่า มีข้าราชการคนหนึ่งพ่อแม่ตายหมด แล้วก็มีหลวงพ่อเก็บมาเลี้ยง เก็บมาเลี้ยงแล้วก็คนที่เก็บมาเลี้ยงเนี่ยก็มารับราชการ แล้วก็เอิ้นว่าตายก่อนหลวงพ่อไงหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อันนั้นไม่ใช่ตายก่อนหลวงพ่อ หมายถึงว่า เขายังไม่ตาย พียงแต่ว่าเขาไม่มีพ่อแม่ไม่มีใครเลย มีแต่หลวงพ่อที่เลี้ยงเขามา ส่งเขาเรียนเก็บเขามาเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยเขาอยากแสดงให้หลวงพ่อก่อนที่จะมีระเบียบข้อนี้ เข้าว่าว่าไว้เนี่ยคนนอก น่าจะยังไม่ได้ตอนนั้นนะเขาก็ก็มีเหตุกรณีเนี้ย จนจนกระทั่งให้ว่า เออ ถ้าไม่มีทายาทไม่มีอะไรเนี่ยอยากจะให้ใครก็มาแสดงเจตนาเอาไว้นะครับ เนี่ยครับเพราะนั้นเนี่ย แต่ว่าคนที่ไม่อยากแสดงเจตนาให้ใครเนี่ยเราก็ต้องตาม ตามตัวมาจนได้แหละว่าแสดงเจตนาไว้เถอะเพราะว่าเผื่อเขาตายเนี่ย มันจะได้จะไม่โกลาหลนะครับว่าเพชรไข่ว่าจะให้ใครดีวะเพราะว่า มันจะตกแก่แผ่นดินยังไม่ได้ไงเพราะมันไม่ใช่มรดกอื่นที่ว่าตกแก่แผ่นดินนะแต่เงินเนี้ย มันจะต้องให้ใครสักคนหนึ่งอะครับ ต้องมีคนมารับถ้าไม่งั้นมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงถ้า อมี มีครับ มีท่านพออบอกว่า เออผมก็ผมก็นึกออกแล้วก็คือ ตกแก่แผ่นดินได้ในกรณีที่ว่า เขาเขาไม่ได้แสดงเจตนา เขาไม่ได้แสดงเจตนานะครับ แต่เราก็ต้องตรวจตรวจสอบให้ดีนะตรวจตรวจสอบให้ดีว่าเขาแสดงหรือไม่แสดงนะครับ แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ย ก็จะตามมาให้แสดงเจตนาจนได้นะครับ เนื่องจากไม่อยากให้มันเรื่องมากนั่นเอง เสินเกฑ์นาเผื่อบางที ก็เป็นผลประโยชน์ต่อตัวเขาแหละครับ เผื่อบางทีว่าเขาไม่มีพ่อแม่ไม่มีอะไรแต่มีคนที่เคยมีบุญคุณกับเขา คนที่เขาอยากจะให้นะก็ควรจะได้ไปไม่ใช่ตกแก่แผ่นดิน ซึ่งแผ่นดินเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเกินไปไม่รู้ เป็นใครบ้างอะไรบ้างเนี่ยควรจะให้คนที่มีบุญคุณต่อเขาอะ ก็ในกรมเราเองนะก็แม้ว่าใครนะ ผมเองเหมือนกันก็ถูกคนที่ดูแลประวัติของเราเนี่ย เรียกให้มาทำ แสดงเจตนา นะครับ แล้วก็ต้องคอยอัปเดตอยู่เสมอเผื่อบางที คนที่เขาจะให้ ตายซะก่อนก็มีนะครับ ตายก่อนคนให้นะครับคนรับตายก่อน อย่างเงี้ย ก็ต้องมาเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยเปลี่ยนเป็นกันเรื่อยอืมอ่าต้อง ต้องแสดงใหม่นะครับก็คือเจ้าหน้าที่นั่นแหละ ก็ต้องคอยตรวจแต่บางทีมันก็เราบางทีเราก็ไม่รู้ หรือว่ามันกระตันหันเกินไปบางทีมันก็เป็นเป็นไปได้นะ เขาก็ตายก่อนแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถสืบทราบได้ว่า คนที่เขาแสดงเซนนาไว้เนี่ยตายไปหรืออย่างอะไรพวกนี้อันนี้คือเป็นกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นได้มันเดือดตกทอดเนี่ย แสดงต้องแสดงเจตนาระบุ ตัวผู้รับบริการทอดทำตามแบบ มีแบบแล้วก็วิธีการที่กระทรวงการกำกำหนดนะครับเห็นไหมใช้เอกสารอื่น เช่น พินัยกรรมแทนไม่ได้ครับเห็นไหมเขาว่าใช้พินัยกรรมแทนไม่ได้ เพราะนั้นเนี่ย จะทำพินัยกรรมไว้ไม่ได้ เนื่องจากนี่มันไม่ใช่นอดกมันไม่ใช่นิยามของคำว่ามรดกนะครับเราเอากฎหมายมรดกมาเกี่ยวข้องแค่ บางประเด็นเท่านั้นแหละ ตอนสืบหาทายาทอันนั้นอ่ะ ถึงเอากฎหมายมรดกมาจับนะครับ แต่นี่มันไม่ใช่มรดกนะครับ แต่ถ้าอยากให้เป็นมรดกเนี่ยก็ต้องเขียนเป็นพิเศษนะครับเอามีคำถามได้ไหมมีคำถามหรือเปล่าหมดแล้วเนี่ย มีคำถามหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะ ไหนที่พออธิบายเพิ่มเติมได้อ่าบัณเิ็ปกติเนี่ย เห็นไหม ว่ามีอะไรบ้างที่ว่าจะต้องโดนปลดออกอ่ะปลดออกเนื่องจากขาดคุณสมบัตินะครับ ก็ล้อจากคุณสมบัติของที่มาของลูกจ้างประจำว่าเกิดขึ้นได้ยังไง ก็คือเกิดขึ้นตามระเบียบกระทรวงคลังในระเบียบนั้นก็จะบอกว่าลูกจ้างประจำมีคุณสมบัติอย่างไรยังไงบ้าง ถึงจะมีสิทธิ์คือใครมาสมัครเป็นลูกจ้างประจำ เนี่ย ต้องเป็นสัญชาติไทยเห็นไหมต้องมีสัญชาติไทย ถ้าอยู่อ้าวคุณเป็น คนต่างชาติต่างด้าวปลอมตัวมาอะไรทำนองนี้แหละนะคือมาขาคุณสมบัติในภายหลังนะหรือมาจับได้ว่าพ่อแม่ของคุณไม่ใช่คดเอาไม่ใช่ อันนี้เรื่องสัญชาติ ไม่ไม่ใช่เรื่องเรื่องเชื้อชาตินะครับ สัญชาติเนี่ยหมายว่าขาดคุณสมบัติใดๆก็ตามเกี่ยวกับสัญชาติเนี่ย ก็คือจะถูกปลดออกนะครับ เนื่องจากขาดคุณสมบัตินะครับเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติ งานได้ อันนี้นี่ขาดคุณสมบัติอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นเหตุอื่นนะ ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก อันนี้สำคัญมากที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ย ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นทรงเป็นปัมมุกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคือไม่ถูกใส่ร้ายอ่ะก็คือว่าคุณไม่เลื่อมใสในการปกครองเนี่ย ผมก็เพิ่งเห็นว่า มีเขียนด้วยมีเขียนในคุณสมบัติของลูกจ้างประจำด้วยนะ ลูกจ้างเนี่ยเขียนคุณสมบัติว่าต้องเป็นผู้ร่วมใสในการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นป่ามุก เขียนไว้นะครับ ถ้าขาดคุณสมบัติข้อนี้ ก็จะเป็นลูกจ้างประจำไม่ได้ แต่ขาดคุณสมบัติเนี้ยก็ไม่ถึงกับขนาดไล่ออกนะคือเขาเรียกปลดออกนะครับปลดออกไม่ใช่ ไล่ออกปลดออกจะได้บำเหน็จบำนาญหรืออะไรตามปกตินะครับปลดออกนะ แล้วก็ ไปดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำาบลอะไร เนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่อย่างเงี้ย อันนี้คือขาดคุณสมบัติแสดงว่าคุณสมบัติเขาเขียนไว้ ไม่ต้องไปอ่านนะครับ คือมีแน่นอน เขาเขียนล้อถึงขนาดนี้แล้วมีแน่ๆแล้วก็ ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก ไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นไหมจริง ๆแล้วอ่ะ มันเป็นไปได้ไหมจริง ๆเป็นไปได้ครับ เพราะว่าบางทีนักการเมือง หรือตำแหน่งการเมือง บางอย่างเนี่ย ถูกแต่งตั้งโดย โดยกระทันหันก็มีนะครับอย่างเช่นตำแหน่งที่เลขานายกอะไรตำรองเนี้ยหมดเวลานี่เหรอซูมออกไปแล้วได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินเลยที่ไม่มีแล้ว ไม่มีคดีแล้วใช่ไหมครับ หมดหมดเลย หมดแล้วใช่ไหมครับ จบหรือยัง จบแล้วนะว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้อง จบแล้ว จบแล้วก็ดี จบแล้วนะครับ